ต่อมานะครับเรามาดูการประยุกต์ใช้กับพื้นที่นะครับในระนาบนะครับแพลนแอเรียนะครับแพลนแอเรียเขาบอกว่านะครับการใช้อินทิกรัลจำกัดเขตเนี่ยนะครับในการหาพื้นที่บนระนาบเนี่ยจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะนะครับเป็น 2 กรณีนะครับ พื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนนะครับ พื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนที่เราพิจารณา นะครับ อันที่ 2 ก็คือพื้นที่ระหว่างโค้ง2โค้งใดๆ นะครับ โค้ง 2 โค้งหรือโค้ง 2 เส้นใดๆ นะครับ ครับ พื้นที่นะครับระหว่างโค้งกับแกน นะครับ เขาบอกว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งนะครับ y เท่ากับ fx นะครับ หรือ x เท่ากับ gy นะครับ และแกนซึ่งเป็นแกน x หรือแกน y ดังรูปนะครับ เราดูรูป 2.6 นะครับ ตัวนี้จะเป็น fx นะครับกับแกน x พื้นที่ใต้โค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราพิจารณา นะครับ ส่วนรูป 2.7นะครับเราให้ x เท่ากับฟังก์ชัน g y ใดๆนะครับตัวนี้จะเป็นการพิจารณาพื้นที่โค้งกับแกนอะไรครับ แกน y นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับพื้นที่โค้งกับแกน